Apple ได้ประกาศวันที่สำหรับการจัดงาน WWDC ปี 2020 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยงานในครั้งนี้จะเริ่มในวันที่ 22 มิถุนายน ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่างาน WWDC คืออะไร แล้วก็เราจะได้เห็นอะไรบ้างในงานครั้งนี้นะครับ เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 5 พฤษภาคมปี 2020 ในประเทศไทยนะครับ ทาง Apple ได้ออกประกาศผ่านทางช่องทาง Apple Newsroom นะครับ เกี่ยวกับการจัดงาน WWDC 2020 โดยทาง Apple ระบุไว้ว่าการจัดงานนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันที่ 22 มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ มาดูกันก่อนครับว่างาน WWDC คืออะไร WWDC ย่อมาจาก Worldwide Developers Conference นะครับ เป็นการประชุมนักพัฒนาที่อยู่ในฝั่งของ Apple นะครับ ทาง Apple จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iOS เรื่องของ iPadOS macOS Watch OS นะครับ พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เครื่องมือสำหรับการสร้าง AR หรือว่าเครื่องมืออะไรอื่นๆ อีกมากมายนะครับ โดยทาง Apple นั้นจะจัดวิศวกรนะครับของทางฝั่ง Apple เองได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเหล่านักพัฒนานะครับซึ่งงาน WWDC นะครับจัดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับส่วนสิ่งที่แตกต่างจากงานครั้งก่อน ๆ มาก็คือ ในปีนี้นะครับพิเศษสุด ๆ เพราะว่าเกิดวิกฤตโควิดขึ้น ดังนั้นทาง Apple จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่ ให้เป็นในรูปแบบของการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ หรือเป็นระบบเสมือนแทนนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบนี้สำหรับช่องทางที่ทาง Apple จะนำเสนอออกมานะครับ ก็จะผ่านทางแอปพลิเคชัน Apple Developer ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนนักพัฒนาไว้แล้วนะครับ สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับ ทุกคน นอกจากนี้ครับยังสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ Apple Developer ได้ด้วยนะครับ เราจะได้เห็นอะไรบ้างในงาน WWDC ปี 2020 นี้นะครับ ถ้าไล่ตามไทม์ไลน์มานะครับปีนี้สิ่งที่เราคาดว่าจะได้เห็นนั่นก็คือในเรื่องของ iOS 14 นะครับในปี 2019 ที่ผ่านมาทาง Apple ได้เปิดตัว iOS 13 และมีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ถือว่าเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ iPad OS ซึ่งถือว่าเป็นการแยก iPad OS ออกมาจาก iOS ใน iOS 12 ครับ ทั้ง iPad และ iPhone จะใช้ iOS ตัวเดียวกัน แต่ว่าใน iOS 13ครับ ทาง Apple ได้แยกออกกันอย่างเป็นอิสระ สำหรับ iPhone จะใช้ iOS 13 แต่สำหรับ iPad นะครับ จะใช้เป็น iPad OS 13 แทนนะครับ ในรอบนี้นะครับ สิ่งที่เราจะเห็นก็คือ iOS 14 เวอร์ชันใหม่ที่อาจจะมีการปรับปรุงอะไรต่างๆ จาก iOS 13 เรายังไม่ค่อยเห็นข้อมูลใน iOS 14 เพิ่มเติมมากเท่าไหร่ มีเพียงข่าวลือเล็ก ๆ น้อยๆครับ เกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุง หน้า UI มีการเพิ่มบิดเจตต่างๆ เพิ่มเข้ามาลักษณะประมาณนั้น แต่ว่าในรายละเอียดเชิงลึกเรายังไม่ได้เห็น ใน iPad OS เองนะครับก็ไม่ค่อยมีข่าวลือมาเท่าไหร่ว่าจะมีการปรับปรุงอะไรยังไง แต่ก็คาดว่าน่าจะมีการเสริมทับให้ประสิทธิภาพของ iPad OS นั้นดีมากยิ่งขึ้น ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใน iOS 12 ที่ทาง iPad นั้นใช้อยู่ แล้วเปรียบเทียบกับ iPad มาใช้ iPad OS เวอร์ชัน13 นะครับของ iPad OS 13 นั้นดีกว่า iOS 12 ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามีเรื่องระบบของ Docking เข้ามา การรองรับการใช้งานกับเมาส์ การรองรับใช้งานกับ Touchpad นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เราสามารถทำให้ iPad นั้นกลายเป็นหน้าจอแยกสำหรับเครื่อง Mac ได้นะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Mac OS ในปี 2019 Mac OS ที่เปิดตัวออกมาก็คือ Mac OS 10.15 c a t a l i n a นะครับที่เรากำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งในปี 2020 นี้เราก็คงจะได้เห็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับตัว Mac OS มาในฝั่งของ Apple Watch บ้างครับ Watch OS ที่ถูกเปิดตัวล่าสุดในปีที่ผ่านมาก็คือ Watch OS 6 ดังนั้นในปี 2020 นี้สิ่งที่เราคาดว่าจะเห็นนั่นก็คือ watch OS เวอร์ชันที่ 7 watch OS 7 มีข่าวลือมาบ้างนี้หน่อยนะครับว่าจะมีฟีเจอร์อะไรอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องรอติดตามรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมอีกนะครับนี่ก็คือฝั่งของซอฟต์แวร์ที่เราจะเห็นนะครับในฝั่งของฮาร์ดแวร์เมื่อปี 2019 ครับมีการเปิดตัวใหม่อยู่ 2 อุปกรณ์ได้แก่ Mac Pro 2019 แล้วก็หน้าจอ Pro Display XDR ในปีนี้เราก็หวังว่าอาจจะมีสัก 1. อุปกรณ์ที่อาจจะเปิดตัวไหม ที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านะครับอย่างเช่นตัว Apple Tag หรือว่า Air Tag อุปกรณ์ชิ้นนี้มีข่าวลือมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใด ดังนั้นมีความเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่า Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่สักหนึ่งอย่างในงานนี้นะครับผมคิดว่า Apple Air Tag เราอาจจะได้เห็นในงานครั้งนี้ก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องการจัดงาน Keynote หรือว่าการที่ทาง Apple จะขึ้นเวที แล้วก็นำเสนอซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นั้น มักจะจัดในงานวันแรกนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ 22 ที่ทาง Apple ได้บอกไปนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับงาน WWDC ปี 2020 ถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเกาะติดมารายงานให้ทราบกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้้งไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go